Música ใบตองก็เป็นคนหนึ่งที่รักสวยรักงามนะจ๊ะ เขาว่ากันว่ากล้วยไข่เนี่ยกินแล้วดีช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนนุ่ม ใบตองเลยกินกล้วยไข่ทุกวันเลยละจ้ะกินขนาดนี้ปลูกเองเลยดีไหมนะหรือจะปลูกขายหารายได้ไปด้วย ก็น่าจะดีนะเนี่ยเอาว่าแล้วต่อมความอยากรู้อยากเห็นของใบตองก็ทำงานทันที ขอถามเลยนะจ๊ะว่า ถ้าใบตองอยู่ในภาคกลางปลูกกล้วยไข่ได้ไหมเอ่ยแล้วกล้วยไข่เนี่ยเขานิยมปลูกกันมากที่สุดแถวไหนจ๊ะค่ะสำหรับกล้วยไข่นะคะกล้วยไข่ เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากค่ะ ในการเลือกพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ควรจะเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์น้ำไม่ท่วมขังนะคะ แล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีลมแรงด้วยค่ะ พราะว่าถ้าพื้นเป็นพื้นที่ที่มีลมแรงจะทำให้ต้นหักแล้วเราไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะสำหรับแหล่งปลูกกล้วยไข่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีปลูกอยู่แถบ ภาคเหนือตอนล่างนะคะ ได้แก่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะอีกแหล่งหนึ่งที่มีปลูกมากก็คือ ภาคตะวันออกแถวจังหวัดจันทบุรีค่ะกล้วยไข่นะคะ ก็เป็นกล้วยที่นิยมปลูก เนื่องจากว่าผลผลิตมีราคาค่อนข้างสูงกว่า กล้วยน้ำว้า แล้วก็กล้วยหอม นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยกล้วยไข่อ่ะเป็นยังเป็นพืชที่อายุสั้นกว่า สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่า จะใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ประมาณ 11 เดือนไม่เกิน12 เดือนนะคะ ในขณะที่กล้วยน้ำว้าเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือน แต่กล้วยหอมเนี่ยประมาณ 14 เดือนค่ะ กล้วยไข่เป็นกล้วยที่มีลำต้นสูง บาง มีใบและก้านใบสีเหลืองอ่อนกากใบมีสีน้ำตาล เครือเล็ก ผลมีขนาดเล็ก เปลือกบาง เมื่อสุกจะมีสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น รสหวาน wow. สำหรับการเจริญเติบโตนั้นก็แบ่งได้เป็น 3 ระยะครับ คือ ระยะแรก huh? นับจากเริ่มต้นปลูกจนต้นกล้วยตั้งตัวได้ ระยะนี้ต้นกล้วยต้องการน้ำและอาหารมาก huh? ซึ่งจะมีผลต่อการให้ผลผลิตกล้วย ระยะที่ 2 เริ่มจากหลังการตั้งตัวจนถึงก่อนการตกเครือเล็กน้อย อาหารส่วนใหญ่จะนำไปผลิตหน่ออ่อน ระยะที่ 3 จากระยะตกเครือไปจนถึงผลแก่ครับ ซึ่งจะเห็นว่าต้นกล้วยต้องมีการสะสมอาหารไว้ในปริมาณสูงตลอดทั้ง 3 ระยะ wow. จึงจะให้ผลผลิตที่ดีนะครับ แล้วการดูแลกล้วยไข่ มันแตกต่างจากกล้วยอื่นไหมนะ huh? เรื่องปุ๋ยล่ะ เราควรใส่ปุ๋ยแบบไหนกล้วยถึงจะงามการให้น้ำล่ะจ๊ะเราต้องให้น้ำบ่อยแค่ไหน ก็โดยปกติแล้วนะคะ กล้วยไข่เนี่ยจะเป็นที่พืชที่มีการเจริญเติบโตเร็ว หลังจากปลูก 3 เดือนแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการให้ปุ๋ยนะคะ ปุ๋ยที่ให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยที่มีตามท้องตลาดนะคะ ก็อาจจะเป็นใช้สูตรเสมอ 15 15 15 ผสมกับยูเรีย 4600เนี้ยในอัตรา1ต่อ 1 นะคะ ให้ก็ประมาณ 100ถึง150 กรัมต่อต้นต่อครั้งนะคะ พอ 5 เดือนก็ให้อีกครั้งหนึ่งพอเริ่ม เริ่ม 7 เดือนเนี่ยกล้วยไข่ก็จะเริ่มแทงปีละก็จะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็น 8 24 24 หรือ 13 13 21 ค่ะ ก็ในอัตราที่ใกล้เคียงกันจะเป็นสูตรที่บำรุงบำรุงการออกดอกและบำรุงผลผลิตค่ะ แล้วก็ช่วยให้คุณภาพผลผลิตดีขึ้นค่ะ การให้น้ำกล้วยไข่นะคะ อย่างที่บอกแล้วกล้วยไข่เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็ว หลังจากปลูกเราควรจะให้น้ำสม่ำเสมอ แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรให้กล้วยไข่เนี่ยได้รับน้ำอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าถ้ากล้วยไข่เนี่ยขาดน้ำเมื่อไหร่ปัญหาเรื่องของการหักจะเกิดขึ้นทันทีก็จะทำให้เราเนี่ยเก็บเกี่ยวได้ช้า หรืออาจจะสูญเสียผลผลิตในรุ่นนั้นไปเลย ใบตองเคยได้ยินมาว่า พอต้นกล้วยโต ก็ต้องคอยตัดแต่งหนอ ตัดแต่งไปทำไม เพื่ออะไรเหรอจ๊ะ และถ้าเราไม่ตัดไม่ดูแล จะเกิดอะไรขึ้นกับกล้วยของเราบ้าง หลังจากเราปลูกกล้วยไข่ไปแล้วนะคะ ประมาณสัก4หเดือนเนี่ย กล้วยไข่อ่ะจะเกิดหน่อจำนวนมากเลยค่ะ ซึ่งเราก็ควรจะต้องแต่งหน่อออกบ้าง ถ้าเราไม่แต่งหน่อออก มันจะเกิดการแย่งอาหารต้นแม่ แล้วก็จะมีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นแม่ เนี่ยต้นแม่ก็จะมีขนาดเล็ก เมื่อต้นแม่มีขนาดเล็กก็จะส่งผลต่อการให้ผลผลิตด้วย ผลผลิตก็จะมีจำนวนหวีต่อเครือลดลงนะคะ เราก็จะได้ผลผลิตน้อย นอกจากการแต่งหน่อแล้ว การแต่งใบก็สำคัญนะคะ ใบแก่จะเป็นแหล่งสะสมของโรค ถ้าเกิดสภาพอากาศเหมาะสม ซึ่งก็จะมีฝนตกอากาศชื้นมากๆ เนี่ยโรคแทนที่จะเป็นกับใบแก่ก็จะลามขึ้นใบอ่อนไปเรื่อยๆ จนเป็นทั้งต้นค่ะ แล้วก็อาจจะรุนแรงถึงกับใบแห้งกรอบทั้งแปลงเลย ถึงระดับตรงนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดความสูญเสียอย่างมากแก้ไขและป้องกันการจัด ก็จะทำได้ยากมากเลยค่ะ เมื่อต้นกล้วยไข่เริ่มแทงหน่อ อายุก็จะประมาณ 5-6 เดือน อย่างที่นักวิชาการบอกนะครับ ให้ตัดแต่งหน่อกล้วย โดยเลือกหน่อไว้เพียงสองหน่อ เพื่อทดแทนต้นแม่ แนะนำว่าให้เลือกหน่อที่อยู่คนละด้านของต้นแม่ เนื่องจากมีระบบรากที่แข็งแรง ส่วนการตัดแต่งกิ่งและใบ แนะนำให้ตัดใบที่แห้ง และใบที่เป็นโรคทิ้งไป ให้เหลือเก็บไว้ในระยะเคลือจวนแก่ เพียง 4-5 ใบก็พอนะครับเจ้ากล้วยไข่เนี่ย มีโรคหรือศัตรูพืชที่ต้องระวังไหมจ๊ะ ถ้ามีเราควรป้องกันหรือกำจัดยังไง ไม่ให้มันมายุ่งกับกล้วยของเราได้ศัตรูของกล้วยไข่เนี่ยสำหรับประเทศเราอะ่ะมีไม่มาก แต่ตัวที่สำคัญสำคัญเลยเนี่ยมันจะเป็นโรคใบจุดและใบขีดค่ะ ซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าโรคซิกาโตก้านะคะ ซึ่งโรคตัวนี้จะระบาดในช่วงที่มีอากาศชื้นช่วงฝนตกอะค่ะโรคนี้จะเป็นกับใบแก่ ถ้าเราตัดแต่งใบแก่แล้วนำออกไปกำจัดนอกแปลงเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้ค่ะ กว่าจะได้กินกว่าจะได้ขายก็กล้วยไข่เนี่ย มันใช้เวลาปลูกนานไหมจ๊ะแล้ววิธีการเก็บเกี่ยวกล้วยล่ะ ต้องทำยังไงต้องประณีตแค่ไหนต้องระวังอะไรในการเก็บเกี่ยวบ้าง กล้วยไข่นะคะ ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ย ก็จะใช้เวลาประมาณ 11-12 เดือนค่ะ ขึ้นกับการดูแลรักษา ถ้าสมมุติเราให้น้ำได้ต่อเนื่องใส่ปุ๋ยได้ต่อเนื่อง ประมาณเดือนที่ 9 เข้าเดือนที่ 10เขาก็จะเริ่มแทงปีแล้วก็ออกดอกค่ะ หลังจากนั้นประมาณ 7-8 วันน่ะเราก็สามารถตัดปลีทิ้งได้ ก็อาจจะต้องมีการห่อเครือ ถ้าสมมุติเราทำส่งออกนะคะ หลังจากนั้นประมาณ 35-40 วัน ก็สามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ก็คือตัดเครือออกมาได้อะค่ะ ก็สำหรับกล้วยนะคะ เปลือกเนี่ยจะค่อนข้างชอกช้าได้ง่าย เกิดผลผลิตเนี่ยชอกช้าหรือโดนกระทบกระเทือนเป็นแผลช้าแล้วเนี่ยเวลาเราไปบ่มสุกอาจจะเกิดโรคแอนแทกโนดได้นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเก็บเกี่ยวเราต้องระมัดระวังค่ะพอตัดตัดเครือลงมาจากต้นปุ๊บเนี่ยเราต้องพยายามอย่าให้เครือเนี่ยสัมผัสดิน เราอาจจะตัดใบตองมาลองพื้นก่อนนะคะ แล้วเวลาขนส่งก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทบ กระทบกระทั่งด้วยค่ะ หลังจากตัดเครือลงมาแล้วนะคะ เราก็มาชำแหละหวีเป็นหวีหวีค่ะ น้องใบตองครับ กล้วยเนี่ย จะเริ่มให้ปลีเมื่อมีอายุ 8-12 เดือน นับจากวันปลูก สังเกตจากการออกปลีง่าย ๆ คือจะเห็นใบธงที่มีขนาดเล็กกว่าใบทั่วไปและตั้งตรงก้านปลีเริ่มยืดยาวออก และเมื่อปลีมีน้ำหนักมากขึ้น จะเริ่มโน้มห้อยลง พอปลีเริ่มบานให้เห็นดอก ดอกก็จะพัฒนาเป็นผลกล้วยในที่สุด และเมื่อต้นกล้วยไข่เริ่มให้ผลผลิต เคลือกล้วยก็จะมีน้ำหนักมาก แนะนำให้ใช้ไม้ไผ่ หรือไม้เนื้ออ่อนก็ได้ค้ำต้นกล้วยไข่ เพื่อป้องกันลมพัดโยก ไม่ให้ต้นกล้วยไข่หักพับลงได้นะครับ ซึ่งเคลือกล้วยที่สมบูรณ์ ก็จะมีหวีประมาณ5-6หวี และ 1 หวีก็จะมีประมาณ 10-16 ลูก เฉลี่ยแล้วใน1เครือจะมีผลกล้วย 70 ผลโดยประมาณนะครับ วิธีการปลูกกล้วยไข่ก็รู้แล้ว วิธีการดูแลรักษาก็รู้แล้ว แบบนี้ถ้าใบตองปลูกกล้วยไข่แล้วได้ผลดี จะให้ใบตองเอาไปขายที่ไหน แล้วราคามันจะดีไหมล่ะจ๊ะเนี่ยตลาดกล้วยไข่นะคะสำหรับประเทศไทยเราเนี่ย ตลาดกล้วยไข่มันจะออกแบ่งออกไป 2 รูปแบบค่ะ มันจะมีตลาดอย่างตลาดทางกำแพงเพชรซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่ของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมขายเป็นเครือนะคะ ซึ่งราคาขายเป็นเครือเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ราวๆร้อยแปดสิบสองร้อยกว่าๆขึ้นไปนะคะ การขายอีกประเภทหนึ่งนะคะ ก็จะขายเป็นชั่งน้ำหนักเป็นกิโลค่ะ ซึ่งในการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลเนี่ยทั้งแถบจันทบุรี จังหวัดตากนครสวรรค์ส่วนใหญ่จะขายแบบนี้ จะมีตลาด 2 รูปแบบคือตลาดส่งออก เขาก็จะมาคัดเลือกหวีที่ได้มาตรฐานและคุณภาพใส่กล่อง กล่องหนึ่งประมาณ 14 กิโล แล้วก็ช่างทั้งกล่อง ซึ่งกล้วยที่ลงกล่องเนี่ย ก็จะได้ราคาดีใกล้ ๆ 20 บาท จนถึง 30 บาทอะค่ะแต่ถ้าสมมุติเป็นกล้วยที่ตกเกรดก็คือไม่ได้ขนาดมีตำหนิ หรือว่ามีแผลหรือว่ามีรอยช้ำชอกอะไรต่าง ๆ เนี่ยนะคะ ก็จะอยู่ในราคาเกณฑ์ราวๆ5-10 บาท วันนี้กล้วยไข่กลายเป็นผลไม้ขายดีติดตลาด ไม่แพ้กล้วยชนิดอื่นๆเลยนะครับ เพราะกล้วยไข่เป็นไม้ผลที่ปลูกง่าย หากใครมีพื้นที่ว่างในสวนหลังบ้านก็สามารถหาพันธุ์กล้วยไข่มาปลูก และบำรุงรักษาให้เจริญเติบโตได้ไม่ยาก อีกทั้งใช้เวลาปลูกไม่นานก็จะได้ผลผลิตให้เก็บกิน เก็บขายได้เงินเข้าเต็มเป๋าแน่นอนครับ และสาระดีๆ ที่เรานำมาฝากในตอนนี้ก็คือ เทคนิคการเก็บเกี่ยวกล้วย ให้ได้กล้วยดี มีคุณภาพเป็นเทคนิคง่าย ๆทำตามได้ไม่ยากเลยครับ